เมื่อวานเอาทุนมาสี่ร้อยบาท แตกค่พันก็บาทวันนี้เอามาแปดร้อยมาดูกันว่า จะแตกเท่าไหร่นะครับผมทุนแบบคูณสองเลยนะมานะ ลองดูกันนะผมลองดูกันอีกสักตั้งนะ ติดใจไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันอีกเช่นเคยด้วยนะครับอย่าลืมนะเมื่อนั้นอย่าลืมเลยสำคัญเลยอะมาครับผม วันนี้กิเลนเราว่ายังไงกันดีโอ้โหมาต่อละเอว่าไงเอ อีมาเต็มกระไปดอกนี้หอลไปยังไงกันต่อจังหวะนี้ จังหวะนี้ยังไหลต่อได้อยู่นะเช็ดโอ้โหนี่ขนาดนอกฟรียังไหลขนาดนี้ในฟรีจะขนาดไหนวันนี้นอกฟรียังรางวัลก้อนใหญ่ก็ตกไปหนึ่งร้อยแปดบาทนะเมื่อจังหวะนี้นะจัดไปเลยครับเบ็ดเอ่อเบ็ดสิบเลยแล้วกันมาเบ็ดสิบไปเลยแล้วกันครับผมโอ้โหนอกฟรีขนาดนี้ในฟรีจะขนาดไหนสเก็ตเตอร์ห้าตัวจุกๆ ไปนะจังหวะนี้นะสเก็ตเตอร์ห้าตัวจุกๆไปครับผมโอ้โหแต่มีแต่สปินเลยว่ะโอ้โหมีแต่สปินเลยไม่มีตัวคูณให้กูเลยอะไรวะนะ 13 สปินนะเมื่อคูณทีละหนึ่งไม่เป็นไรได้อยู่แหละผมว่าได้ได้อยู่กิเลนกิเลนเราตัวตึงอยู่ละจับไปครับผมจับไปครับผม เออเอาหน่อยเพื่อนตัวคูณเพิ่มน้อยด้วยนะ ต้องเน้นหลายๆนะ ต้องเน้นคอมโบนะเกมนี้นะสวยงามดอกแรกมาแล้วผมจังหวะนี้ ดอกแรกมาแล้วนะได้แต่สปินมาเพิ่ม ไม่เอาสปีนนั่นแตกให้กูหน่อยได้ไหมเออวายช่องสองนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วคูณสองไปเราไปยังกันต่อไหลต่อว่าไงไหลโอ้โหคิวไม่มาว่ะ ขอแจมแจมขอแจมแจมมาโอ้โหเหลือห้าสปินแล้วเพื่อนโอ้โหลดอย่างรวดเร็วลดลงอย่างรวดเร็วผมจังหวะนี้นะ เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วโอ้โหเริ่มไม่ค่อยสวยเคด้วยมาสวยงามแล้วไปยังกันต่อคูณ4มาต่อครับผมคูณ4ไหลไปไหม คูณ4ยังไม่ไหลแต่เราต้องลุ้นกันต่อนะ อย่าไปหยองอย่า ไปหยองได้สปินเพิ่มมาอีกแล้วกู เพิ่มให้กูแต่สปินแต่ไม่แต่ให้กูเลย เออดอกนี้ยังได้อยู่คูณ4หมับควายไปผมแล้วคูณ5มาต่อแบบไม่รอช้าคูณ5มาต่อแบบไม่รอช้าเลยแค่2สปินเท่านั้นวายช่องสองนี้มันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว ไปยังกันต่อผมจังหวะนี้โอ้โหเหลือสปินสุดท้ายแล้วเพื่อน เน่าเฟะไปเลยดิครับ รออะไรอ๋อแตกร้อยสามสิบบาทเช็ดเคกูซื้อไปเจ็ดร้อยอะไรวะเนี่ย ไม่ไหวแล้วเบ็ดยี่แม่งเลยแล้วกันมาวัดดวงไปเลยนะวัดดวงไปเลยนะ มาดูกันว่าเบ็ดยี่ของเราจะได้อะไรมาบ้างแล้วว่าช่องสามบาอย่างี้เจ๋สวยงามองเราไปยังไงต่อเอเอช่องแรกไม่เข้าเสียดายว่ะมาเบ็ดยี่วัดดวงไปเลยผม แต่เป็นแตกไม่แตกก็หมดตูดนะ แต่ไม่แตกก็ไม่แตกก็หมดตูดเท่านั้นแหละเออมา นี่ไงแล้วถุงทองมาเต็มกราฟอันนี้สวยงาม ใบดอกนี่โอ้โหแล้วมันไหลอย่างนี้ แล้วมันไหลอย่างนี้สก็เตอร์สามตัวโอ้โหเสียดายแต่ไปสามร้อยบาทเช็ดเคนี่ไงผมบอกแล้วมันต้องได้บ้างแหละเอาไปเบ็ดเอ่อเบ็ดสี่เลยแล้วกันมาหมดพัดไปเลยนะ ตอนนี้คือไม่สนอะไรแล้วจับแม่งเลยแล้วกันอย่าไปหยองเมื่ออย่าไปหยองครับผม กระดาษคุณผย้คนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครตลอดในเมนที่ผมร้อยได้ไว้ได้โอ้ยแล้ววายการันตีกันแต่งแบบนี้วายการันตีกันแต่งมาแบบนี้บอกเลยว่าดอกนี้จังนำโคตรแน่นอนนะครับนะแล้วจังหวะนี้โอ้โหค้าง ค้างเฉยเชนโคเอ้ยอย่าเพิ่งมาค้างตอนนี้เอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหเวแล้วเมื่อนเวแล้วมาค้างตอนทีเด็ดด้วย มาค้างตอนทีเด็ดซะด้วย อะไรกันครับเนี่ย ลงมาก่อนเพื่อน โอ้โหเวอันตรายแล้วเพื่อน ลงมาก่อนใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันสวยงามดอกนี้เอาเรื่องครับผมแล้ววายมันไหลต่อแอนรู้มันไหลเช็ดขี้เช็ดคงนี้ขนาดนอกฟรีนะครับนะเนี่ยแตกไป400บาทดอกนี้เอาเรื่องครับผม คเดือดโคมันบอกได้เลยว่าโคเดือดโคมันนะไปกันต่อมาขอยนิดนึงมา ทุน800ตอนนี้กำไรยังนิดเดียวอยู่เลยอะขอยนิดนึงนะ ขอยนิดนึงนะไม่นะ โอ้เกตเตอร์สามตัวหลายรอบแล้วเนี่ย อีกตัวหนึ่งก็ให้กูไม่ได้เนาะเอาหน่อยไว้ไปเบ็ดห้าเลยแล้วกันปะวัดใจเลยนะว่านะ วัดใจไปเลยผมบอกแล้วไม่แตกก็มนตูดมีอยู่สองอย่าง อูแล้ววายช่องสองนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังแล้วไปยังไงต่ออย่างดาอยู่แล้ววายช่องสามมาต่ออย่างนี้ก็สวยงามดีครับรอแล้ววายช่องสองมาอีกแล้ว แล้วดูวายมันไหลโคดิบโคดีโอ้โหเกินไปเพื่อนเกินไป เอาเรื่องจัดๆครับผมเพื่อนนะ โอเคแตกพันสองเหมือนเมื่อวานเลยนะครับมื่อวานก็ทุน400แต่พันสองนะวันนี้ก็ทุน800ก็ได้พันสองเท่าเดิมเลยนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะมานะโอเควันนี้ขอพันเป็นเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมใครชอบนี้แล้วไม่กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะใครอยากตามมาเล่นนะมันสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ประมวลไได้เลยนะครับผมสมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะเมื่อนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ